ก็คือการแทรกรูปภาพหรือว่า insert picture นะคะ การแทรกรูปภาพลงไปในเอกสารนะคะ สามารถทำได้ 2 รูปแบบนะคะ นั่นก็คือการแทรกรูปภาพจากไฟล์ที่มีอยู่ และการแทรกรูปภาพจากระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ หรือที่เรียกว่าออนไลน์พิกเจอร์ค่ะ คราวนี้เราจะมาดูวิธีการแทรกภาพจากไฟล์ที่มีอยู่นะคะ ก็คือเราคลิกเลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการเอาภาพ ที่ผู้ใช้มานะคะอยู่แทรกเข้าไปนะคะก็คือสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกที่แท็บ Ribbon Insert นะคะ แล้วเลือก Insert Picture นะคะจากฟอร์มไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะ จากนั้นนะคะให้เราเลือกชื่อไฟล์รูปนะคะ ที่เราต้องการจะแทรกเข้ามาในเอกสารนะคะ แล้วก็คลิกปุ่ม insert ครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะ ต่อไปวิธีที่ 2 นะคะก็คือการแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะ หรือว่าออนไลน์พิกเจอร์นะคะ ซึ่งเป็นการแทรกรูปภาพนะคะที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตทำได้โดยวิธีการคลิกแท็บ insert นะคะ แล้วก็เลือกออนไลน์พิกเจอร์นะคะ จากนั้นนะคะก็จะขึ้น Dialog Box มาให้เราเซิร์ชหรือว่าพิมพ์ชื่อรูปภาพที่เราต้องการค้นหานะคะ ก็คือพิมพ์ลงไปเลย จากนั้นนะคะเราก็คลิกค้นหา เมื่อเราได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะ ก็ติ๊กเลือกแล้วก็คลิกปุ่ม insert อีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็ได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับแต่งรูปภาพนะคะ ก็คือหัวข้อนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดนะคะ หรือว่า resize picture นะคะ ขนาดของไฟล์รูปภาพนะคะ หรือว่าวัตถุที่ถูกแทรกเข้ามาในเอกสารนั้นนะคะ ถ้ามีขนาดใหญ่มากๆ หรือว่าขนาดนั้นยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะ การปรับขนาดก็สามารถทำได้โดยวิธีดังนี้นะคะ 1. คลิกเมาส์เลือกรูปภาพหรือว่าวัตถุที่เราต้องการจะปรับขนาดนะคะให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ 2 ก็คือคลิกค้างบริเวณมุมใดมุมหนึ่งนะคะ ของกรอบพื้นที่นะคะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวชี้เมาส์นะคะ จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นหัวรูปศรนนะคะ ที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ลากเมาส์ปรับ ขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เลยค่ะ ปีนันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ในการปรับขนาดว่า Resize Picture ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตัดภาพหรือว่า Crop a Picture นะคะ บางครั้งผู้ใช้งานอาจมีความจำเป็นต้องปรับขนาดภาพนะคะ โดยการตัดขอบภาพออกไปบ้างนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการปรับขนาด ก่อนที่เราจะตัดภาพนะคะ เราก็จะเห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนี้ก่อนนะคะ 2. คลิกเลือกคำสั่ง format นะคะ แล้วก็เลือกคำสั่ง crop นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกค้างที่บริเวณต่างๆของกรอบพื้นที่นะคะ แล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการตัดภาพนะคะ เมื่อเราครอบรูปภาพเสร็จแล้วนะคะ ให้เราคลิกที่คำสั่งครอบอีกครั้งหนึ่งและคลิกไปยังพื้นที่กรอบกรอบนอกรูปภาพแล้วนะคะก็จะเป็นการปรับ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหมุนและการพลิกภาพนะคะ เมื่อทำงานบนรูปภาพหรือว่าวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะ เราก็จะเห็นสัญลักษณ์จุดลูกศรสีขาวนะคะ ที่หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ อยู่บริเวณเหนือกรอบพื้นที่ของรูปภาพหรือว่าวัตถุนั้นๆนนนะคะ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถหมุนภาพหรือว่าวัตถุต่างๆนะคะ ได้โดยใช้เมาส์คลิกที่จุดลูกศรนนะคะ แล้วขยับเมาส์หมุนไปได้ทางทิศทางเป็นวงกลมนะคะ 360 องศา แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการเพียงแค่พลิกกลับด้านรูปภาพ หรือว่าวัตถุเท่านั้น ก็จำเป็นจะต้องใช้คำสั่งบนริบบอน เข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ การหมุนรูปภาพหรือว่ารตี้นะคะ การหมุนภาพในโปรแกรม Word 2013 สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกเลือกรูปภาพ หรือวัตถุที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดลูกศรสีขาว แล้วเราก็ปรับหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยค่ะ หรือว่าตามที่เราต้องการ ภาพนะคะอ่าอันนี้เป็นการหมุนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการฟลิป การพลิกภาพนะคะหรือว่าฟลิปนะคะการพลิกภาพในโปรแกรม Word 2013 สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่เราต้องการพลิกด้าน จะเห็นได้ว่ากรอบพื้นที่รอบๆ ของวัตถุนะคะ จะมีปุ่มสีขาวอยู่นะคะ 2. คลิกคำสั่ง Ribbon นะคะ Format แล้วก็เลือก แถบเครื่องมือ Roti Object นะคะ จากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะ การเลือกรูปแบบการกลับด้านของวัตถุนะคะ มี 4 ลักษณะดังนี้นะคะ 1 นะคะก็จะเป็น r o t ี r ไร h t 90 องศานะคะ ก็จะเป็นการพลิกกลับด้านไปทางขวา 90 องศา ต่อไปก็จะเป็น r o t ีเล็บนะคะ 90 องศา ก็จะเป็นการกลับด้านไปทางด้านซ้าย 90 องศานะคะ เป็นการเป็นการฟลิป vertical นะคะก็คือการพลิกกลับไปตามแนวตั้งนะคะ และสุดท้ายนะคะเป็นการฟลิป horizontal การพลิกกลับไปตามแนวนอนนะคะ เพราะฉะนั้นผู้ใช้นะคะสามารถปรับแต่งรูปภาพหรือว่า หมุนพลิกรูปภาพได้ตามขนาดที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปรับ ความสว่างและความคมชัดของภาพนะคะ brightness and contrast นะคะก็คือภาพบางภาพที่เราได้ทำการแทรกเข้ามาในเอกสารนะคะ อาจจะมีสีสันที่ไม่สดใสเช่นมืดดำหรือสว่างจนเกินไปนะคะจึงทำให้ภาพนั้นดูไม่ชัดเจนนะคะการปรับความสว่าง brightness หรือความคมชัดนะคะ contrast นะคะจะช่วยให้ภาพนั้น ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปที่เราต้องการปรับความสว่างและความคมชัดนะคะ 2. คลิกเลือกปุ่ม Ribbon Format นะคะแล้วคลิกเลือกคำสั่ง Correction นะคะ ซึ่งอยู่ในชุดแถบคำสั่งของ Adjust นะคะเราก็คลิกเลือก Correction นะคะหลังจากนั้นเราก็มาปรับในส่วนของ Picture Context i Option นะคะ เพื่อเปิด Format Picture Plan ขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นเราก็สามารถคลิก ปรับค่าความสว่าง หรือความคมชัดนะคะ โดยพิมพ์ตัวเลขลงแทนที่ในช่องที่เป็นศูนย์นะคะ ก็ปรับตามขนาดที่เราต้องการนะคะ หรือพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้ค่ะ คอนซันอาจจะเป็น 15%นะคะ หลังจากนั้นเราก็คลิกปุ่มคลุดนะคะ อ่าเราก็จะได้ภาพตามที่เราปรับค่าความสว่างและความชัดตามที่เราต้องการได้แล้วค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสไตล์รูปภาพหรือว่า Picture Layout นะคะ ทุกครั้งที่ผู้ใช้แทรกรูปภาพเข้ามาในเอกสารแล้วนั้น ภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพในกรอบสี่เหลี่ยมเหลี่ยมธรรมดา แบบราบนะคะไม่มีมิติถึงแม้ว่าผู้ใช้จะทำการตกแต่งสีสันไปบ้างแล้วก็ตามนะคะ ดังนั้นหากผู้ใช้เพิ่มเทคนิคลูกเล่น ในด้านของการใช้สไตล์ของรูปภาพ ลงไปด้วยนั้นก็จะทำให้ภาพนั้นกลับดูโดดเด่นมากขึ้นทีเดียวนะคะ การใช้สไตล์ของรูปภาพมีทั้งแบบสาเร็จรูป ที่สามารถเลือกมาใช้ได้เลย และแบบที่ต้องกำหนดให้มีเอฟเฟกในลักษณะต่างๆมาใช้เองนะคะซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์นะคะก็จะปรากฏกรอบพื้นที่รอบๆวัตถุนะคะ 2. คลิกเลือก ที่คำสั่ง Picture Style นะคะก็คือคลิกเลือก Ribbon อ่า Format แล้วก็เลือกในส่วนของ Picture Style นะคะเราก็สามารถเลือกสไตล์สำเร็จรูปนะคะโดยมีชื่อเรียกอยู่นะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราได้ทำการเปลี่ยนสไตล์ของรูปภาพแล้วก็จะเห็น มิติของรูปภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะ สามารถนำไปตกแต่งเอกสารให้สวยงามค่ะ